การเคลื่อนย้าย ย่อขยาย การหมุน การบิด การกลับด้าน การเคลื่อนย้ายรูปร่าง หรือ moving มีวิธีการดังนี้ การเคลื่อนย้ายรูปร่างโดยใช้เมาส์ ให้เราคลิกที่รูปร่าง จะปรากฏปุ่มจับรอบรูปร่างตามภาพ จากนั้น ลากรูปร่างไปยังตำแหน่งที่ต้องการ เมื่อได้ที่แล้วปล่อยเมาส์ ถ้ากดคอนโทรลค้างไว้ แล้วลากรูปร่าง จะเป็นการเคลื่อนย้ายรูปร่าง โดยล็อกแกน x หรือแกน y ไว้ ขึ้นอยู่กับว่าเราจะย้ายไปทางซ้ายขวา หรือทางบนล่าง ถ้ากดปุ่มชิปแล้วลากรูปร่าง จะเป็นการยกเลิกการ snap ชั่วคราว การเคลื่อนย้ายวัตถุโดยใช้หน้าต่าง transform การเปิดหน้าต่าง transform ให้เราไปที่เมนู object transform หน้าต่าง transform เป็นอีกวิธีหนึ่งที่ใช้ในการแปรรูปรูปร่างที่ใช้บ่อย หน้าต่างนี้มักถูกใช้ในกรณีที่ต้องการเปลี่ยนแปลง ด้วยค่าที่แน่นอน โดยการกรอกตัวเลขลงไปในกล่องข้อความ ถ้าเราเช็คที่กล่องตัวเลือก relative move ค่าในช่อง horizontal และ vertical จะหมายถึงระยะที่ต้องการจะย้ายไปจากตำแหน่งเดิม กล่องตัวเลือก apply to each object separately ใช้ในกรณีเคลื่อนย้ายรูปร่าง จำนวนหลายรูปร่าง หากเช็คออกที่กล่องตัวเลือก apply to each object separately รูปร่าง จะเคลื่อนไปทั้งกลุ่มเท่ากัน เสมือนย้ายรูปร่างเพียงรูปร่างเดียว แต่ถ้าหากเช็คที่กล่องตัวเลือก apply to each object separately รูปร่างจะเคลื่อนไปแบบกระจายระยะห่างระหว่างกัน การย่อหรือขยายรูปร่าง scaling การย่อหรือขยายรูปร่างโดยใช้เมาส์ ให้คลิกที่รูปร่าง จะปรากฏปุ่มจับรอบรูปร่างตามภาพ จากนั้นใช้เมาส์จับที่ปุ่มจับที่มุมหรือด้าน เพื่อย่อหรือขยาย เมื่อได้ที่แล้วให้ปล่อยเมาส์ ถ้ากด Ctrl พร้อมกับลากปุ่มจับ จะเป็นการคงอัตราส่วนความกว้างต่อความสูง ถ้ากดชิปพร้อมกับลากปุ่มจับ จะเป็นปรับขนาดรอบจุดศูนย์กลางของรูปร่าง ถ้ากด a l t ร์เน็ตพร้อมกับลากปุ่มจับ จะเป็นการขยายขนาดแบบลงตัว หรือย่อขนาดแบบลงตัว การย่อหรือขยายรูปร่างโดยใช้หน้าต่าง transform การเปิดหน้าต่าง transform ให้ไปที่เมนู object transform ที่หน้าต่าง transform หากเช็คที่กล่องตัวเลือก scale proportionally จะบังคับให้ค่าในช่อง width และ height เท่ากัน ก็คือ จะย่อหรือขยายขนาด โดยสัดส่วนความกว้างและความสูงเท่าเดิม การหมุนรูปร่าง rotating การหมุนรูปร่าง โดยใช้เมาส์คลิกที่รูปร่างสองครั้ง จะปรากฏปุ่มจับรอบรูปร่าง จากนั้น ใช้เมาส์คลิกปุ่มจับ ที่มุมเพื่อหมุน เมื่อได้ที่แล้วให้ปล่อยเมาส์ หากกดคอนโทรลพร้อมกับหมุนปุ่มจับ จะเป็นการ snap มุม หากกดชิปพร้อมหมุนปุ่มจับ จะเป็นการหมุนรอบมุมด้านซ้ายล่าง จุดศูนย์กลางการหมุนจะอยู่ที่เครื่องหมายบวก ซึ่งสามารถย้ายได้ โดยการใช้เมาส์จับเลื่อน การหมุนโดยใช้หน้าต่าง transform ที่หน้าต่าง transform ช่อง angle คือองศาที่ต้องการหมุน กล่องตัวเลือก apply to each object separately มีลักษณะเดียวกันกับการเคลื่อนย้ายและการย่อหรือขยาย ใช้ในกรณีการหมุนรูปร่างหลายรูปร่างพร้อมกัน การเฉียงรูปร่าง skewing การเฉียงรูปร่าง มีลักษณะคล้ายการบิด รูปร่างพร้อมกัน ในทิศทางตรงข้าม เช่น ดันด้านบนไปทางขวา แต่ด้านล่างจะดันไปทางซ้าย รูปร่างจะบิดเบี้ยวไปในลักษณะของการเฉียง การเฉียงรูปร่างโดยใช้เมาส์ ให้คลิกที่รูปร่างสองครั้ง คลิกครั้งแรกเป็นการเลือก คลิกครั้งที่ 2 เปลี่ยนโหมดการแปรรูปไปเป็นการหมุนหรือการเฉียง จะปรากฏปุ่มจับรอบรูปร่าง จากนั้น ใช้เมาส์จับปุ่มจับที่อยู่ด้านใดด้านหนึ่งเลื่อนไปมาเพื่อเฉียง เมื่อได้ที่แล้ว ให้ปล่อยเมาส์ เมื่อกดคอนโทรลพร้อมกับลากปุ่มจับจะเป็นการ snap มุม กดปุ่ม ชิป พร้อมกับลากปุ่มจับ จะเป็นการเฉียงรอบมุมซ้ายล่างของกรอบ จุดศูนย์กลางของการเฉียงอยู่ที่เครื่องหมายบวกเช่นเดียวกันกับจุดศูนย์กลางของการหมุน ซึ่งสามารถย้ายได้โดยใช้เมาส์จับเลื่อน การเฉียงรูปร่างโดยใช้หน้าต่าง transform ที่หน้าต่าง transform ในช่อง horizontal และ vertical คือองศาในการเฉียง การกลับด้านรูปร่าง flipping การกลับด้านรูปร่างโดยใช้เมาส์ คลิกที่รูปร่าง จะปรากฏปุ่มจับรอบรูปร่าง จากนั้น ใช้เมาส์จับปุ่มจับ ที่อยู่ที่ด้าน ลากกลับไปอีกด้านหนึ่ง เมื่อได้ที่แล้วให้ปล่อยเมาส์ การกลับด้านโดยใช้เมาส์ มีลักษณะคล้ายกับการย่อหรือขยาย แต่จะต่างกันที่หากลากปุ่มจับที่ด้านย้อนกลับมาอีกด้านหนึ่งจะเป็นการกลับด้านของรูปร่าง ถ้ากดชิปแล้วลากปุ่มจับจะเป็นการกลับด้านรอบจุดศูนย์กลาง หากกด Alternate พร้อมกับลากปุ่มจับ จะเป็นการกลับด้านแบบลงตัว เราสามารถกลับด้านโดยใช้คีย์บอร์ดได้ โดยถ้ากด H จะเป็นกลับในแนวแกน x กด v จะเป็นการกลับในแนวแกน y การเรียงวัตถุ ในโปรแกรม Inkscape เราสามารถเรียงวัตถุต่างๆได้จากเครื่องมือ Alignment and Distribute เราสามารถเรียกเครื่องมือ Alignment and Distribute ได้ โดยการกดปุ่ม Shift Control A หรือไปที่ Object Align and Distribute จะประกอบด้วยการเรียงกลุ่มของวัตถุหลายๆ แบบ align เป็นการเรียงวัตถุ แบบชิดขอบด้านใดด้านหนึ่ง หรือจัดกลาง จัดด้านบน จัดด้านล่าง และแบบอื่น ๆ distribute เป็นการเฉลี่ยระยะห่างระหว่างวัตถุ rearrange เป็นการสลับวัตถุ สลับวัตถุ ที่เราเลือกตั้งแต่ 2 วัตถุขึ้นไป remove overlap เป็นการตั้งค่าให้วัตถุที่อยู่ใกล้กัน หรือซ้อนกันขยับมาชิดกันได้พอดี การผสมหรือแยกวัตถุ เราสามารถผสม หรือแยกวัตถุได้ โดยใช้เครื่องมือในเมนู Part Union เป็นการรวมวัตถุตั้งแต่ 2 วัตถุขึ้นไปเข้าไว้ด้วยกัน วัตถุทั้งสองจะประสานกันกลายเป็นวัตถุเดียวกันดิเฟรนซ์เป็นการตัดวัตถุที่ซ้อนอยู่ด้านบนออก intersection เป็นการเลือกเอาเฉพาะวัตถุที่มีส่วนซ้อนกัน ส่วนที่ไม่ซ้อนกันจะถูกตัดออก exclusion เป็นการตัดเฉพาะวัตถุที่ไม่ซ้อนกัน ส่วนที่ซ้อนกันจะถูกตัดออก division เป็นการตัดวัตถุที่ซ้อนกันออกเป็นชิ้น ๆ คัดพาดเป็นการตัดเอาเฉพาะเส้นขอบของวัตถุที่ซ้อนอยู่ในด้านล่าง